dimaknakan dengan kurang tuan สองมองเช้า Lord. ฟางปากพงขึ้น ขึ้น ลงลง ขึ้นขึ้น ลงลง ขึ้นจนหมดนะครับอ้าวเมื่อกี้นี่ก็บัตรธรรมดาใช่ไหมครับผม รอบ เปลี่ยนเปลี่ยนกัน เหมาบ้างธรรมดาบ้างก็ส่งกำลังขอบคุณ